เบ็ดสิบกันไปเลยแล้วกันนะฟื้นซื้อฟรีไป 750 มาลองดูกัน วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมครีโอพัตตากันนั่นเองนะครับมาเล่นพนันกันไปเลยครับ รออะไรย่าอย่าไปหยองคูณหนึ่งมันไม่ได้โอ้โห มาถึงก็เข้าหลุมดำนำเมี่ยมเลยครับผม ไม่เป็นไร เอาใหม่อีกรอบหนึ่งมารอบนี้ขอดีๆรอบนี้ขอดีๆอย่าเด้อถ้ารอบนี้มึงดำอีกกูหมดตูดแล้วนะคลิปจบไวอีกนะ ชิดขี้เจ็ดร้อยห้าสิบกู เอาดีหน่อยเอาดีหน่อย เออ สวย เข้าดี เพื่อนยังไงกันต่อดี ไอ้เขียวมาอีก ไอ้เขียว อย่าทำให้พี่ผิดหวังสวยงามคูณสี่ต้องมา แล้วปะคูณทีละสี่ต้องมาแล้วเปล่า จัดมา โอ้โห หวานเจี๊ยบครับผม อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามกำลังใจผมกันเดิมด้วยนะครับ นะ จัดไปหวานเจี๊ยบเลยดูดิเอาเรื่อง เอา เรื่อง คิวอวตาจัดมา ายมาวาวายมาวาสวยงามผมจังหวะนี้วายเข้านะมาตั้งแต่เริ่มกันไปเลยดูไหลไหลดูไหลไหลกันไปตั้งแต่เริ่มเลยผมจังหวะนี้แล้วดูตัวคุณเพิ่มคูณละทีละสี่อ่ะเช็ดเค เอาเรื่องจะจัดกระลำแท้เลยครับผม เออไหลๆไปเพื่อนอย่างนั้นแหละตัวแพงๆอะไหลๆไป หมับเขาให้คูณ21 นะก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาตั้งแต่รอบแรกกันเลยเว้ยซูเปอร์ไม่กลับมา1,344บาทแล้วดิทุนพันห้ากูเกือบคืนมาเลยอะแต่เดียวเดียวอะเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดขอไหลๆแบเมื่อกี้เพื่อน ขอสวยๆ ขอสวยๆ มาจัดมาจำแจมให้หน่อย เคด้วยเคด้วยมาว่าเคด้วยไหลว่ายังไงกันต่อ เคด้วยไหลไปดีครับ เช็ดเคตัวคุณไปคุณยี่สิบเก้ารับไปยังไงกันต่อดีเคด้วยหมับให้ไปก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนโตไม่กลับอีกสี่ร้อยหกบาทนะ จังหวะนี้นะกำไรเน้นๆละกำไรเน้นๆแล้วครับผม วายยังไงวายยังไง วายม่แล้ววายม่แล้วสวยงามไม้กางเขน ไม้กางเขนกับเคด้วยเคด้วยมันมาอีกแล้วเช็ดเคเคด้วยแม่งไหลดีจัดเลยเคด้วยแม่งไหลดีจริงเพื่อนมาแล้วครับผมจังหวะนี้ว่ายังไงกันต่อดีละครับ ยาวไปเพื่อน ยาวไปตัวคูณไปคูณ 45แล้วนะ หมับเขาให้ก้อนใหญ่ก้อนโตรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตไหลรัวจัดจัดเลยผมจังหวะนี้เช็ดเคมาดีจริงเพื่อนมาดีจริงมาดีจริงซุปเปอร์ไม่กลับไป1,800 บาททวนนะโหกำไรเน้นๆบอกได้เลย บอกเลยว่ากำไรเน้นๆนะผม เอมาจังหวะนี้ยังไงกันดีล่ะครับไหลๆไปดีตัวคูณจะคูณ 50 แล้วเซตเคคูณ 53 อ่ะ คูณ 53 แล้วสเก็ตเตอร์ โอ้โห มาขั้นทำไมมันแต่ไม่เป็นไร ก้อนใหญ่ก็โตยังมาอยู่ซูเปอร์เมกาบี636 บาทนะ โอ้โห รัวเกินรัวเกินโยมตาเกินไปเหลือ 3 สปินเพื่อน ว่ายังไงนีเจเจ ก็ยังจะไหลต่อโหคูณจะคูณ 60แล้วอ่ะคูณ 60 จะมาแล้วอ่ะเซตเคดูดิโอ้โหคือแต่ตอนเดียวก็ยังก้อนใหญ่ก้อนโตอ่ะ เอาเรื่องกระเบื้องแล้วจะจัดเอาเรื่องกระเบื้องแล้วจะจัดครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตก็คือมารัวๆเลยนะแม่งมารัวจริง 285แล้วนะสปินสุดท้ายแล้วเพื่อนสปินสุดท้ายว่าไงดี โอเคหมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะ คูณ 60ยังไม่มานะผม แตกไปทั้งหมด 4,861 บาท เช็ดขี้โคตรโหดกระโดดเต้นครับผมจัดไปถือว่ามาดีจัดจัดนะ ไปขออนุญาตลุยกันต่อเบ็ดยี่เลยกันเนาะ ลุยลุยลุยก็ถ้าใครสนใจตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะเพื่อนนะคุณหนึ่งไม่เอาคุณหนึ่งไม่เอาคอไหลไหลสวยเกี่ยวเข้าดีหวานเจียวผมคอยคูณสามได้ไหมผมว่าคูณสามกำลังดีถ้าได้นะถ้าได้นะโอ้ยได้เฉยเลยเช็ดเคกูดูว่าจะเข้าดำไม่เข้าเขียวแบบเฉียดเฉียดจัดไปดีขามาเพิ่มทีละคูณสามพอละ จำจำเพื่อนขอจำแจมแตกดีๆเด้ออย่าแกงกัน เออ ไอสิบมาไหวสิบยังไงต่อดีละไอสิบขอแบบว่าเก็บตัวคูณหลายๆไป มาดีดีเพื่อนจัดมาดีดีเจสวยโหเจเต็มกราฟไ้วมาตัวคุณไปคูณสิบแล้วเจไหลๆไปอย่างนั้นแหละ ที่กูต้องการนะก็มานี่ครับ ก็มานี่ครับ ยังไงกันต่อดีอ่ะ ยังไงกันต่อดีล้ะครับ คูณ16หมับก็ให้ไปนะ จังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้ว 448 บาทเอาเรื่อง ยาวไปผมยาวไปไม้กางเขนโอ้โหแต่ไม่ไหลวะยังไงกันต่อดี หลือสามสปินสุดท้ายครับผมอย่าเทั้งหมดเลยเพื่อน โอ้โห ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนะี่ยกูซื้อไปพันห้าเลยนะ กูซื้อไปพันห้าอุตส่าห์พนันเล่นได้คูณทีละสามมา มึงเอาดีๆหน่อยเฮ้ยสปินสุดท้ายแล้วโหล เอาหน่อยเออไหลๆย่งนั้นแหละสิบกับแจ็คสิบกับแจ็คว่าไงดีล่ะโอ้โหไหลยาวๆหน่อยดิเพื่อนแต่น่าจะได้อยู่วะห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหรอ โหยังขาดทุนอยู่ดีนะเพื่อนได้มาพันหกสิบแปดบาทซื้อไปพันห้าขาดทุนสี่ร้อยกว่าบาท ไม่เป็นไร เอาไม่ อ่านี่แหละเบ็ดยีนี่แหละมา ขอใหม่ขอใหม่ ขอเพิ่มเรือคูณสามใหม่ได้ไหมขอแก้มือหน่อย ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะลุ้นกันหวานเชียบอยู่หวานเชียบอยู่ไป จัดมาเพื่อนทีละคูณสามต้องมาแล้ว สวยงามก็มาดิครับมา รอบนี้ขอดีๆเพื่อนรอบนี้ขอดีๆอมเพียงอมเพียงจัดมาแจมๆเด้ ตอร์ว่ะฟรีนฟีเลยเหรออืมไม่ไม่เข้าอยู่แล้วไม่ให้กูดีใจเล่นในเช็ดขี้ สวยว่าสวยว่าตากับ A นะ ตากับ A นะ ขอไหลๆก็พอเพื่อนสวยไม่สวยไม่รู้แต่ขอไหลๆไปก่อน A มาอีกแล้ว A มาอีกแล้วไหลๆไป A ยังไงต่อละคูณสิบ โอ้โหขอไหลๆหน่อยดิเพื่อนมึงเข้าใจคำว่าไหลไหมเนี่ยอะหลัวเฮ้ยแต่ได้อยู่นะทรงมาดีอยู่อ่ะเมื่อกี้อยู่ เมื่อกี้นี้ทรงไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ ลูกตา ้ยแม่งไม่ไหลเงี้ยเออสิบเอาไว้สิบไอสิบยังไงดีไอสิบไอสิบแม่งหยุดแม่งหย่อนเกินขอแบบไหลๆรัวๆดิ อย่าหยุดดิ เออ ไม่ได้เรื่องเลยมึงนี่สามสปินสุดท้ายเพื่อนสองละโอ้โหสปินสุดท้ายแล้ววะ่ะ ก้าวไอ้ก้าวมาอยู่เว้ยวานมาสองตัวยังไงกันต่อไหลๆไปต่อดิหมดกอกสะก่อนนะครับผมนะ แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ แต่เท่าไหร่วะเนี่ย988บาทเออแต่ก็ยังขาดทุนอยู่เนาะแต่วันนี้ทุนมาเท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่ประมาณพันห้าได้มั้งโอเค วันนี้ก็ขอพักเอาไว้เท่านี้พอแล้วกันนะเมื่อเนาะ วันนี้ก็กำไรพอสมควรอยู่นะครับ ผมประมาณ 2,000 กว่าบาทเออได้อยู่ผมว่าได้อยู่โอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยแล้วกันนะครับ และใครสนใจตามมาเล่นนะเมื่อนะ ตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับเมื่อนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่า เมื่อนะอยากให้ผมลองมาเล่นเกมไหนก็เมนไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ